you. ดีไดให้นองู้ดีไักได้มาคนสวยรัคนรวยกว่าจะมีที่นี้ไม่มีความหมายคือยู่ไปจะเป็นของเป่อใจสดเสที่เกิดเธอ สนิทกันโอ้ยกับเป็นสาวแค่เอาใจกับคนที่ได้คอยก็รู้ดีไปรับจปได้บ้างสวยข้าคนน้ยมาจะมีีีีความหมายขึ้นอยู่ไม่จะเป็นขอเปรี่ยของใจสดแจ้งที่กิดเื่อ อย่าฝากอย่าฝากไปดูนักหน่อยอย่าฝากอย่าฝักโอ้โหเป็นยังไงเจ้าอาจะบอกไอเนี้ยเนาะเดี๋ยว ไอ้ได้มันเสาทงใช่ Oh. สุดรักจักสุดชีวาสุดความรักมาที่กายจะไม่รักใครไหนอีกเลยจะไม่รักใคร แต่คุณเป็นแฟนผมแสนเศร้าใจโอ้ละว่าคนงามจะว่าละว่าคนงามอยากสิตามไปหอดวันสักสีได้บ่สีได้บ่สีได้บ่สีได้บ่สีไปเท่าเจ้าโตขอจองที่ว่าจะได้ให้ใจจริงนั้นความฝันนั้นว่าให้นางเมื่อสุดยามวักสองจะไม่ได้ดีใจดีใจดีแน่นอนใจดีใจดีแน่นอนไม่หลอกหลอนบังอ่อนเลนะ จะรักจนชั่วชีวาจะรักจนชั่วชีวาวปรารถนานองมาเกี่ยกายจะไม่รักใครที่ไหนอีกเลยจะไม่รักใครที่ไหนอีกเลย ผมนะผ่านไปสำหรับชิ้นนี้ครับผมนะเดี๋ยวก็ขอประกาศอ่าบัตรเหมากันต่อเลยสำหรับชิ้นนี้นะครับเพราะบัตรเหมาเยอะจริงนะฮะเยอะมากเราก็อยากจะประกาศให้ครบทุกท่านนะัะ